สักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวัน ที่เราคุยกัน กันในคืนนี้และยิ้มเธอสักครั้ง something